ผมชื่อ ลือชัยมุกดาสวรรค์ แต่งงานแล้วมีลูกสามคนเรื่องวันนี้ผมอยากจะมาพูด ถึงเรื่องที่พระเจ้าช่วยผมอยู่สองเรื่อง คือเรื่องในอดีต กับเรื่องในปัจจุบัน คือในอดีตเมื่อหลายสิบปีผ่านมาแล้วเมื่อผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ วันหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งเขามาบอกผมว่าให้ไปกับเขา ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดสระบุรีนั้นอยู่ที่ไหนและในวันนั้นเราก็เดินทางไปด้วยกันไปถึงที่ที่สระบุรีตอนเย็นเราก็ได้ไปพักผ่อนที่ฟาร์มโคนนมแห่งหนึ่ง ในตอนเช้า เขาก็เอาอาหารมาให้เรารับประทานแล้วเขาก็เอาลูกวัวสองตัวใส่เข้าไปใน รถกระบะของเรา นั้นเราก็กลับมาจากสระบุรี พอมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอาจารย์คนนั้นก็ถามผมบอกว่าหิวข้าวไหม อยากจะกินข้าวเที่ยงหรือเปล่า ผมก็ว่ากินก็ได้อาจารย์คนนั้นได้แวะไปที่ ตัวเมืองกำแพงเพชรซึ่งห่างจากถนนใหญ่ประมาณสองกิโล ในขณะที่เข้าไปนั้น ผมได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจารย์คนนั้นเขาไม่ได้ลงไปกับผม เขาอยู่ในรถและมีผู้ชายคนหนึ่งมาถามเขาว่า จะไปที่ไหน อาจารย์คนนั้นบอกว่าอ๋อจะขึ้นเชียงใหม่ หลังจากที่ผมทำทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จ ผมมากลับมาขึ้นรถ เราก็ออกจากกำแพงเพชรมาสู่เชียงใหม่ ในขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้นมีรถคันหนึ่งกำลังตามเรามา ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นรถอะไร ในขณะที่ขับมา ในจังหวะที่ไม่มีผู้คนไม่มีรถมารถคันนั้นก็ได้ขับแซงหน้าไปแล้วก็จอด และมีผู้ชายสามคนลงมา ในมือเขานั้นมีปืนมีปืนคนละกระบอกลงมา ล้อมรถเราไว้และบอกว่าให้ลงมา และเราทั้งสองก็ลงมาโดยดี แล้วก็ในรถนั้นจะมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่ง ซึ่งผมก็ถือกระเป๋านั้นลงมาด้วย ในขณะที่เราลงมาจากรถหนึ่งในสามนั้นก็เข้าไปในรถของเรา แล้วก็ขับไปด้วยกัน แล้วผู้ชายสองคนนั้นเขามีปืนเขาก็บอกว่าเอาเข้าไปในป่าเขาก็พาเราเข้าไปข้างถนน ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเขาปล้น เขาปล้น และในใจผมคือตาย เพราะว่าในสมัยนั้น การปล้นทุกครั้งจะต้องตายเสมอ เขาจะไม่ละเว้น หาเขา พาเราเข้าไปอยู่ในป่าตั้งแต่เที่ยง ไปจนถึงสองทุ่ม มีรถมาที่ถนนแล้วบีบแตรให้เขา และสองคนนั้นบอกว่าให้อยู่ที่นี่นะ แล้วก็เดี๋ยวจะเอารถของคุณมาคืนให้ เราทั้งสองก็มีความหวังว่า เออเดี๋ยวเราจะได้รถคืน แต่เรารอไปอีกสองชั่วโมงก็ไม่มี ผมก็เลยบอกอาจารย์คนนั้นบอกว่า ไม่มีทางเราที่เขาจะเอารถมาคืน ให้เรา ให้เราเดินไปเถอะ เพราะเราไม่ไม่กล้าที่จะเดินที่ถนนแล้วก็เดินตามสายไฟฟ้าแรงสูง เดินไปเรื่อย ๆ ในกระเป๋านั้นจะมีไฟฉายอยู่อันหนึ่ง เราก็เดินไปเดินไปไกลพอสมควร แล้วก็ออกมาที่ถนนโบกมือ ให้รถรับเราแต่รถไม่รับเท่านั้นเที่ยงคืนแล้ว แล้วก็ไปอาศัยไปขออาศัยอยู่ไปขออาศัยโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพันลงอยู่ เราขอว่าเราบอกเขาว่าเราถูกปล้น เราขอค้างคืน แล้วพรุ่งนี้พรุ่งตอนเช้าเราจะไปหาตำรวจเขาก็ให้เราค้างคืนที่นั่น ตอนเช้าเขาก็พาเราไปหาตำรวจที่จังหวัดตากในขณะที่เราอยู่ในป่านั้นไอ้พวกโจรพวกนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้แก่เรา เพียงแต่มาโค้นเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าไปทั้งหมด แล้วเขาก็จากไปโดยที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ฆ่าเรา ซึ่งในสมัยนั้นการที่เขาปล้นแต่ละครั้ง เขาจะต้องฆ่าทุกคน แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ โจรพวกนั้นวันนั้นโจรพวกนั้นใจดี เขาไม่ได้ฆ่าผมและอาจารย์คนนั้น และเราก็ได้กลับมาถึงเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัย อันนี้เป็นสิ่งที่มันเหลือเชื่อ ที่โจรปล้นแล้วไม่ฆ่านะครับนี่มีน้อยมากนะครับสำหรับเรื่องในปัจจุบันนะครับ คือในขณะนี้ผม รู้ว่าผมเนี่ยเป็นเป็นเนื้อหลาย ซึ่งทางการแพทย์ไม่มีไม่มีวิธีที่จะรักษา โลกที่ผมมีอยู่ แต่ผมได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและในขณะที่ผมใช้สมุนไพรซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างให้มนุษย์ได้ใช้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่ผมจะกินยาทุกครั้งผมจะอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้พระเจ้าโดนบันดาลให้ยาเหล่านั้น ที่ผมกินเข้าไปเราสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อโรคหรือโรคหลายที่อยู่ไหน ร่างกายของผม ซึ่งถ้าปราศจากอำนาจของพระเจ้าเราผมเชื่อว่า ไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาผมหายได้สำหรับเรื่องอดีตและเรื่องปัจจุบันก็เข้ามาในชีวิตผมเหมือนกัน คือในขณะนี้ผมกำลังเดินทางไปสู่ทางสองแพร่ง ทางซ้ายและขวาซึ่งผมจะต้องเลือกว่าผมจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ผมเชื่อว่าเรื่องในอดีตที่โจรปล้นผมและอาจารย์คนนั้น ก็มีพระเจ้าอยู่ข้างหลังและผลักดัน ให้เราทั้งสองนั้นได้รอดชีวิตกลับมาโดยที่เราไม่เป็นอันตรายเลย ในขณะนี้ที่ผมกำลังอยู่ที่ทางสองแพร่งซึ่งมีทางสายและทางขวาซึ่งผมจะต้องเดินเลือกทางใดทางหนึ่งแต่โดยฤทธิอำนาจของพระเจ้า ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะผลักดันผมอยู่ข้างหลัง ให้ผมไปในทางที่ถูกที่พระเจ้าอยากจะให้ผมไป ซึ่งทางนั้นอาจจะเป็นความตาย หรืออาจจะมีชีวิตอยู่ ก็ได้ ผมยอมรับทั้งสองทาง ถ้าว่าเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าอยากจะให้ผมมีชีวิตอยู่ หรือจะให้ผมตาย ผมก็ยอมทั้งนั้น เพราะพระเจ้าสร้างผมมา และผมเกิดครั้งหนึ่ง และผมก็ตายแค่ครั้งเดียว อันนี้เป็นสิ่งที่ ผมวางไว้ว่าพระเจ้าจะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับผม และขอบคุณพระองค์สำหรับสมุนไพรที่พระองค์ทรงสร้างไว้ แล้วผมได้นำมาใช้สำหรับรักษาโรคผมในทุกวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าครับ